มาพบกับน้องขวัญแอนน้องฟ้าใช่แล้วค่ะนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปแกะพัสดุน้องขวัญนะคะ ได้ไปเติมของแถมมานะคะ คือใช่การแถมไม่มีแล้วค่ะ ก็จะไปเติมของแถมเหมือนกันนี่ของแถมเหมือนกันเลยนะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นเก้าใบนั้นก็จะเป็นแกะเลยคือที่ขีดแบบเนี้ยเพราะว่า เราขีดค่าเพราะว่านักวิชาชีพเอาไปลอกนะคะ โอเคขีดค่านแป๊บนึงนะคะ ต่อจาก EP ตอนนั้นนะคะคือนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นของที่เราเติมสต็อกแข็งใช่ค่ะนี่ก็จะมีเยอะมาก เพราะ EP ที่หนึ่งอ่ะ มีคนโทรมาก็เลยต้องเป็น EP สองแทนนะคะน้องเนาะ พี่ขอโทษด้วยนะแตกแล้วนี่ลูกค้าอันนี้คือเราสต็อกของแถมมาไม่ใช่เป็นสต็อกอะไร ก็สั่งมาใช้เอง หรือว่าอาจจะมาขายก็ได้ ใช่ค่ะ เพียงแค่ยี่สิบบาทนะคะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้เขาดูก่อนเลยตั้งแต่พี่นะ เก็บให้เขาดูก็ในราคา 32 บาทนะคะ ก็คือเป็นเก็บไปค่ะคือร้าเข้าใจดีมากเลยอะส่งทีประเทศอะไปส่งทั่วประเทศเลยเหรอประเทศทั่วประเทศ ก็ทั่วประเทศไทยเราไง อืมโอ้แถมต้องหูมาให้ด้วย ใช่คือ สรุปคือพี่เราไม่ได้เจาะหูแต่แต่เขาแถมมาให้เราเจาะหูก็ ก็ต้องให้น้องใส่ไม่ใช่พี่เขาไม่ได้แถมหรอกเขาซื้อมาให้น้องใช่ไหมซื้อมาเฮ้ยไม่ไงอ่ะลายน่ารักมากลายน่ารักมากอันนี้คืออะไรเว้ยจิ้มตาไม่เป็นไรอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมกินหอมจังมันคือลิปสติกทาค้ำปากค่ะเออแล้วเกสุมาเตสายอ่ะอันเนี้ยเขาเป็นของแถมให้หายอะไร พี่คะเรียกชื่อใครเหรอคะอะไรนั่นสิก็เรียกชื่อคนส่งไงคะชื่อเกรซเหรอคะ ใช่ค่ะ คนที่เราไปสั่งมาค่ะ ชื่อเกรซนะคะอ๋อน่ารักไหมคะเออน้องขวัญน้องขวัญซื้อมาแต่ไหนเนี่ย น้องขวัญซื้อสั่งซื้อกับน้อง พี่เกซค่ะเดี๋ยวเอาจริง ๆ จริงๆก็ใช่ค่ะ มากิฟติงไใช่ค่ะจริงค่ะ หนูไม่ได้ชื่อเกตนะคะ หนูพี่เขาชอบเรียกหนูว่าชื่อเกตมานี่ก่อนค่ะน้องขวัญสาะมานี่หน่อยนี่หน่อยเอาจริงจริงอ่ะมาจะใส่คุยกันเสร็จแล้วอ่ะนานมากคือนี้ก็จะเป็นของแถมสุดพิเศษนะคะ แล้วหนูจะไป ทำของแถมมาอีกคนนะไปไป อันนี้ก็จะเป็นหลักพันไปนะคะถึงจะแถมเนาะโอเค ไป สต็อกสินค้าเออบอแมนโทษด้วยค่ะ ไป กันแพ็คของฮัลโหลผมจะฮัลโหลทำไมอะแพ็กของกันค่ะ สั่งพิซซ่าหอลิปสติกแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ อันนี้ไม่จะขายหรอกค่ะทำมาให้ดู แถมด้วยการ์เรามีของแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำอ่ะเราลืมแม็กก็แม็กอยู่นั้นนั่นเลย ะคะเดี๋ยวใส่ไฟกันกระแทกส่ไฟกันกระแทกเข้าไปเลยก็น้ำได้ของ ที่น้องสั่งก็จะเป็นของที่เรา ที่เราแถมไปนะคะ ของแถมคือจุกกเลยนี่อันครับเท้าค่ะมีก้อน ทุกคนค่ะ ถ้าใครชอบี่ค่ะคือสบู่นะ แต่พี่สั่งมาใช้เอง เปิดกันเดี๋ยว ก็คือทุกคน ในสัปดาห์เอ้ย ในพรุ่งนี้เนี่ย จะมีจิจกรรมใน เอ้ย จิจกรรม ในร้านเรา ก็คือถ้าใครโชคดีนะคะจะได้รับลุ้นทองไปด้วยนะ ใช่ไหม แต่ว่าก่อนที่จะรับลุ้นทองเราจะมาให้ดูอีพีหน้านะคะว่าสบู่ที่เราทำเองอ่ะ มันทำได้ขาวขนาดไหนค่ะ บ๊ายบายเออถามจริง